อุบาลีขหบดี การแสดงธรรมของพระพุทธองค์ที่เมืองนาลันทา มีครั้งที่โปรดอุบาลี อุปาสกทำให้ศาสนาของพระมหาวีระ ศาสดาผู้เปรยไกลแทบดับศูนย์และเป็นที่โจทย์ขานกันไม่เว้นแต่ละวัน นับว่าเป็นพระสูตรที่น่ากล่าวถึงอย่างยิ่ง ในมัชฌิมนิกาย มัชฌิมบัรนา ความว่า เมื่อพระพุทธองค์ประทับณ ป่ามะม่วงของเศรษฐี ขายผ้าใกล้เมืองนาลันทา สมัยนั้น นิครนนาตบุตรอาศัยอยู่ในเมืองนาลันทา พร้อมด้วยบริษัทใหญ่ ทีคตปสีนิครนเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคยังที่ประทับเมื่อตรัสเชิญให้นั่ง จึงถือเอาอาสนะต่ำกว่า นั่งณที่สมควรส่วนหนึ่ง พระพุทธองค์ตรัสถามคำสอนที่นิครนนาตบุตรได้บัญญัติ การทำกรรมอันเป็นบาปไว้กี่อย่าง ทีคตปสีนิครนทูลว่า นิครนนาตบุตรไม่เคยบัญญัติว่า กรรมโดยแต่บัญญัติทันมีอยู่สามอย่าง 1. ทันทางกาย 2. ทันทางวาจา 3. ทันทางใจ เป็นสิ่งที่แยกออกจากกัน ทันทางกายมีโทษมาก ทีคตปสีนิครนกราบทูลถาม กลับว่า พระองค์ก็ตัดถึงกรรมมีอยู่สามอย่างคือ กรรมทางกาย กรรมทางวาจากรรมทางใจ แต่พระองค์แสดงให้เห็นว่า กรรมทางใจมีโทษมากกว่า จากนั้น ทีฆตปสีก็เล่าความนั้นให้นิคนนาตบุตรฟัง ผู้นั่งอยู่กับบริษัทที่เป็นคฤหัสถ์มีชาวพาลุกะคามมีอุปาลีคฤหบดีเป็นประมุข ฟังทุกประการ แล้วมีความประสงค์จะไปยกวาทะในเรื่องนี้กับพระผู้มีพระภาคเจ้า แต่ทีฆตปสีนิครนคัดค้านว่า พระสมณะโคดม รู้มายากลับใจคนได้ ย่อมกลับใจสาวกเดียรถีได้ แต่นิครนนาตบุตรไม่เชื่อ กลับพูดขึ้นว่า มีแต่สมณะโคดมนั่นแหละ ที่จะเป็นสาวกของอุบาลีกฤหบดีถกเถียงกันอยู่อย่างนั้นถึงสามครั้ง นิกรนนาตบุตรจึงให้อุปารีกฤหบดี ไปยกวาทะกับพระพุทธองค์ เมื่ออุปารีกฤหบดีถวายบังคม และกราบทูลถามถ้อยคำที่ทรงสนทนากับทีฆตปสีพระองค์ก็ทรงเล่าความนั้นทั้งหมดให้อุปารีกฤหบดีฟัง แต่อุปรีคฤหบดีก็ยังยืนยันว่า กรรมทางกายเท่านั้นที่มีโทษมากกว่าพระพุทธองค์ตรัสถามว่า นิครน ถ้าผู้มีความสำรวมระวังดีแล้ว แต่เดินไปเดินมาทำให้สัตว์ตัวเล็กๆ ถึงแก่ความตาย จะบัญญัติผลของ ผู้นั้นว่าอย่างไร นิครนกราบทูลตอบว่าไม่บัญญัติการทำเช่นนั้นไม่มีเจตนา จึงไม่มีโทษมากแต่ถ้ามีเจตนา ก็มีโทษมาก พระองค์ก็ตัดถามต่อไปว่าเจตนาจัดเข้าในอะไรทั้งสามอย่าง กราบทูลตอบว่า จัดเข้าในมโนทันเมื่อรู้อย่างนี้ อุบาลีคฤหบดี ก็ยังเชื่อว่า โทษทางกายยังมีโทษมากกว่า อีกเรื่องหนึ่ง พระองค์ตรัสถามอุบาลีคฤหบดีว่า ในเมืองนาลันทา ซึ่งมีคนมากมายขนาดนี้ ถ้าหากว่า มีคนหนึ่งถือดาบมาฆ่าให้ตายหมด โดยใช้เวลาครู่เดียวจะทำได้หรือไม่ อุบาลีคฤหบดีตอบว่า ไม่ได้ ถึงคนสิบถึงห้าสิบคนก็ไม่อาจทำได้ พระองค์ตรัสถามต่อว่า ถ้าสมณะพราหมณ์ ผู้มีฤทธิ์มีความเชี่ยวชาญทางจิตตั้งจิต เพื่อทำลายเมืองนาลันทา ให้เป็นเท่าทาน ด้วยใจคิดประทุษร้ายครั้งเดียวได้หรือไม่ กราบทูลตอบว่า ได้ ดังนั้นแล้ว จึงตรัสเตือนอีกว่า เดิมชี้ว่า ทันทางกายมีโทษมากกว่า แต่กลับยอมรับว่าผู้มีอำนาจจิตทำลายเมืองได้ทันที แต่ผู้ใช้กำลังกายทำไม่ได้เช่นนั้น เมื่อจบสิ้นข้อสงสัยต่างๆ อุปาลีก็ฤหบดีก็แสดงตนเป็นอุปาสกเข้าถึงพระรัตนตรัยตลอดชีวิตถึงสามหนด้วยกัน ครั้นเมื่อพระพุทธองค์ตรัสแสดงธรรม อันได้แก่ อนุบุพีกถา และอริยสัจสี่ส่งผลให้ อุปาลีกฤหบดีได้ดวงตาเห็นธรรม คือ บรรลุโสดาปติผล หลังจากได้บรรลุธรรมกลับมาถึงบ้าน ได้สั่งให้นายประตู ห้ามนิครน ายหญิงเข้าบ้านไม่ห้ามภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกา และให้แจ้งว่าอุบาลีกฤหบดีเป็นสาวกของพระสมณโคดมแล้ว ทีขตปสีทราบเรื่อง จึงไปเล่าความให้นิครนนาตบุตรฟัง นิครนนาตบุตรไม่เชื่อ แม้จะเล่าย้ำถึงสามครั้ง นิครนนาตบุตรก็ยืนยันไม่เชื่อถึงสามครั้ง เป็นแต่ใช้ให้ทีฆตปสีไปดูให้รู้ด้วยตนเอง เมื่อทีฆตปสีไปด้วยตนเอง นายประตูก็ห้ามเข้า จึงกลับมาเล่าให้นิครนาตบุตรฟัง นิครนาตบุตรก็ยืนยันไม่เชื่อถึงสามครั้ง แต่ในที่สุดก็กล่าวว่าตนจะไปดูเอง เมื่อนิครนาตบุตรพร้อมด้วยบริษัทนิครนไปถึงยังที่อยู่ของอุปาลีคฤหบดี นายประตูก็ห้ามเข้า อ้างว่าอุปาลีคฤหบดีเป็นสาวกของพระสมณโคดมแล้ว นิครนนาตบุตรจึงใช้ให้นายประตูไปบอกว่า ตนมายืนอยู่ที่ภายนอกสม ประตู เมื่อนายประตูไปบอก อุปารีคฤหบดี ก็สั่งให้ปูอาสนะที่ศาลาใกล้ประตูด้านกลาง แล้วอุปารีคฤหบดีก็มา ณที่นั้นเลือกนั่งอาสนะที่ดี ที่เลิศพร้อมทั้งสั่งนายประตู ให้ไปบอกนิครนนาตบุตรว่า ถ้าปรารถนาก็ให้เข้ามาได้ นิครนนาตบุตรร้อมด้วยบริษัทก็เข้าไป ในสมัยก่อน พอเห็นนิครนนาตบุตรมาแต่ไกล อุปาลีคฤหบดีก็จะลุกขึ้นต้อนรับ เอาผ้าห่มเช็ด อาสนะที่ดีที่เลิศ เชิญให้นั่ง แต่บัดนี้ กลับนั่งบนอาสนะที่ดีที่เลิศเสียเอง แล้วกล่าวว่า ท่านผู้เจริญ อาสนะมีอยู่ ถ้าท่านปรารถนาก็จงนั่ง นิครนนาตบุตรจึงกล่าวว่า ท่านเป็นบ้าเป็นคนเขลาไปแล้วหรือ และได้พูดเปรียบเปรยหยาบหยาบอีก พร้อมกับกล่าวว่า ท่านถูกพระสมณะโคดมกลับใจด้วยมายาสำหรับกับใจเสียแล้วหรือ อุปารีคฤหบดีกลับตอบว่า มายากลับใจนี้เป็นของดี แม้ใครๆจะกลับใจด้วยมายานี้ ก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขสิ้นกาลนานกันแล้ว อุปารีคฤหบดีได้เปรียบเทียบให้ฟังว่าคำสอนของนิครน อดทนต่อความยินดีของคนโง่ ไม่อดทนต่อความยินดีของบัณฑิต ไม่อดทนต่อการซักไซขัดสี เปรียบเสมือนลูกลิงทนการย้อมสีได้ แต่จะเอามาทุบตี เอามาขัดสี เหมือนผ้าใหม่ ที่จะย้อมสีย่อมทนไม่ได้ นิครนนาตบุตรเตือนว่า บริษัทพร้อมทั้งพระราชา ก็ทราบกันอยู่ว่า อุบาลีกฤหบดีเป็นสาวกของนิครนนาตบุตร แล้วพวกเราจะทรงจำว่าท่านเป็นสาวกของใครกัน อุบาลีคฤหบดี จึงทำผ้าห่มเฉวียงบ่าประคองอัญชลีไปในทิศทางที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ ประกาศตนเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาค พร้อมด้วยคำสรรเสริญพระคุณอย่างยืดยาว เมื่อถูกถามว่า รวบรวมคำสรรเสริญพระคุณไว้ตั้งแต่เมื่อไร ก็ตอบว่าตนเปรียบเหมือนช่างดอกไม้ ที่ร้อยพวงมาลัยอันวิจิตจากกองดอกไม้ใหญ่ อันมีดอกไม้ต่างๆ ฉะนั้น นิครนนาตบุตรถึงแก่อาเจียน เป็นโลหิตในที่นั้น